สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดไฟล์เอกสาร และการปิดไฟล์เอกสารของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 กันนะคะ เมื่อต้องการนำไฟล์เอกสารที่เคยสร้างหรือบันทึกไว้นำกลับมาใช้งาน หรืออาจจะเปิดนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึ้น การเปิดไฟล์เอกสารสามารถเรียกเปิดได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวันไรท์ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเป็นต้น นะคะ การเปิดไฟล์ะสารมีหลายวิธีดังนี้ค่ะ วิธีการแรกนะคะการเปิดไฟล์ที่เคยถูกเปิดใช้งานมาล่าสุด นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะจากแท็บไฟล์ นะคะเราใช้คำสั่ง Open ค่ะหลังจากนั้น นะคะคลิกเลือก Recent Workbook นะคะแล้วก็ทำการ เลือกไฟล์ที่ต้องการเปิดค่ะ วิธีการเปิดไฟล์เอกสาร แบบที่2นะคะเป็นวิธีการเปิดไฟล์ เอกสารจาก OneDrive ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการทำการ เชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ พร้อมทั้งเข้าใช้ด้วย Account เสียก่อนนะคะ โดยทั่วไปข้อดีของการทำงาน กับ OneDrive สามารถเรียกใช้ไฟล์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ นะคะ พร้อมทั้งพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล การเรียกเปิดไฟล์จาก OneDrive สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ เราใช้คำสั่ง Open ค่ะ หลังจากนั้นนะคะ เลือก OneDrive Personal นะคะ แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเปิดนะคะ หรือเราจะทำการเบราว์นะคะก็ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะ เราก็ทำการเลือกไฟล์นะคะ ที่เราต้องการเปิดแล้วก็คลิกปุ่ม Open ค่ะ วิธีการเปิดไฟล์เอกสารแบบที่3นะคะก็คือการเปิดไฟล์เอกสารจากไบรท์ต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะในกรณีที่ต้องการเปิดไฟล์เอกสารจากตำแหน่งต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ อย่างเช่นจาก Document นะคะ จากไบรท์ีไบรท์ีหรือว่าจะเป็นแผ่นซีดีหรือแฟลชไรฟ์ก็ตามนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ เราใช้คำสั่ง Open ค่ะ ลังจากนั้นนะคะเราคลิกเลือกคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ทำการเบราว์นะคะไปยังตำแหน่งที่ไฟล์ของเราอยู่นะคะทำการเลือกตำแหน่ง ที่เราต้องการเปิดไฟล์นะคะเมื่อเราได้ไฟล์ที่ต้องการแล้วนะคะทำการคลิกเลือกไฟล์ แล้วก็คลิกปุ่ม Open ค่ะ การเปิดไฟล์เอกสารแบบที่ 4 นะคะ ก็คือการเปิดไฟล์เอกสาร จากบนเว็บเพจนะคะ หรือว่า Ad Appress นะคะ ในการเปิดไฟล์เอกสาร Microsoft Excel 2013 สามารถเปิดไฟล์เอกสาร ได้ทั้งไร์ที่จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์นะคะ รวมทั้งเปิดไฟล์จากวันไร์และ Office 365 SharePoint ได้นะคะ ซึ่งจะต้องเพิ่มตัวเลือกเช่น สถาสถานที่ในการเปิดไฟล์จากเว็บเพจก่อนนะคะ เพื่อให้เข้าถึงได้จากจุดที่ต้องการเปิดไฟล์เอกสารบนเว็บเพจนะคะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะ เราใช้คำสั่ง Open นะคะ หลังจากนั้นนะคะ คลิกเลือก Add a p p r e s s นะคะทำการเลือกตัว ซอร์วิสนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราใส่ชื่ออีเมลแอดเดรสนะคะ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม next ค่ะ ทำการใส่พาสเวิร์ดนะคะให้กับอีเมลแอดเดรส คะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาได้ค่ะนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการปิดไฟล์เอกสารนะคะในกรณีที่ทำการเปิดไฟล์เอกสารข้อมูลขึ้นมาใช้งานนะคะถ้าไฟล์เอกสารไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะก็ควรทำการปิดไฟล์นะคะ ซึ่งการปิดไฟล์เอกสารสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากเทปไฟล์ นะคะ เราใช้คำสั่ง close ค่ะ หรือว่า นะคะ เราคลิกที่ปุ่ม close นะคะ จากหน้าต่างโปรแกรมก็ได้นะคะ